เริ่มแรกก็ได้ไปเรียนหนังสือเนาะแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพประมาณ 20 ปีค่ะ แล้วก็ได้ไปช่วยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะ จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเผชิญความตายอย่างสงบ แล้วเราก็เลยได้เรียนรู้แล้วก็ทบทวนตัวเองเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความตาย จนอายุย่างจะ 40 ค่ะ ก็เลยถามตัวเองว่าเราอยากจะตายที่ไหนตายอย่างไร ก็เลยคิดว่าเราน่าจะควรกลับมาตายที่บ้านที่เชียงรายถ้ากลับมาตอน นี้ค่ะเรายังมีแรงที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีแรงที่จะทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่บ้าน แล้วก็ทำงานเรื่องชุมชนกรุณาที่บ้านชุมชนกรุณานี่เป็นแนวคิดเชิงปฏิบัติการนะคะเราไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวแต่เราแบบ แอคชั่นลงมือทำจริงด้วยนะคะ เพราะว่าเพื่อให้คนเนี่ยค่ะมีความสามารถในการรับมือกับภาวะเจ็บป่วย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ หรือแม้กระทั่งความตายที่อาจจะมาถึง เป้าหมายแรกที่พี่เจนนี่ถึงก็คือโรงพยาบาลแม่สวย เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แล้วก็คิดว่าสิ่งนี้จะไปได้ไกลอะค่ะถ้าโรงพยาบาลเป็นตัวเชื่อม เพราะว่า ผู้ป่วยทุกคน มาที่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็โรงพยาบาลนี่ค่ะก็ออกไปทำงานกับชุมชนเยอะ ดังนั้นถ้าเราเข้ามาเชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเกิด Impact ได้ได้เร็ว โรงพยาบาลภาระงานเยอะมาก มีเคสที่ต้องรับมือเยอะมาก ถ้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้จะช่วยแบ่งเบางานโรงพยาบาลเนาะเราจะทำให้เป้าหมายบางอย่างของชุมชนเนี่ยมันร่ล่วงไปได้ เพราะว่าเป้าหมายของโรงพยาบาลจริงๆก ก็คืออยากให้ประชาชนได้อยู่ดีอะปลอดจากโรคอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งจริง ๆแล้วนะสิ่งเหล่านี้ เราช่วยกันได้ พี่เจนก็เอาทั้งเครื่องมือองค์ความรู้ของ Peaceful Day ที่พี่เจนเรียนรู้มาเนี่ยค่ะมาเล่าสู่พี่ๆให้ฟังเนาะแล้วก็ร่วมกันไปจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เกมไพ่ไขชีวิต สมุดเบาใจแล้วก็หลังๆมานี่ก็ใช้ไพ่ฤดูฝนในการดูแลใจผู้ป่วยและญาติซึ่งพอมันเชื่อมเรื่องแบบนี้มากขึ้น แล้วก็เวลาไปทำกิจกรรมกับอสมกับผู้สูงอายุเนาะเรากำลังจะขยายขอบการดูแลประคับประคองว่า ถ้าจะร้องให้ป่วยหนักแล้วมา แอดมิทที่โรงพยาบาลตอนนั้นมันพูดไม่ได้ ดังนั้นเราจะทำสิ่งนี้ก่อน แล้วก็เป็นในการเชิงป้องกันด้วย อย่างน้อยให้เขาแบบมีภูมิที่จะรับมือเรื่องพวกนี้ ส่วนที่เจนเข้ามาทำก็คือในเรื่องของการอบรมเจ้าหน้าที่ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวเรื่องของการดูแลระยะท้ายนะคะพี่ว่าเขามีเครื่องมือเขามีสื่อเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคนที่ระยะ สุดท้ายค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีเรื่องของอบรมชาวบ้านนะคะชาวบ้านนี่คือตอนแรกเนี่ยเราไปโฟกัสที่กลุ่มผู้สูงอายุ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าในคลินิกของเราเนี่ยมันจะมีคลินิกผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะ ของโรคเรื้อรังของเรานี่ก็จะมีทั้งเบาหวานความดัน แล้วก็ถุงลมป่งพอง แล้วก็เรื่องของไตาวายในระยะสุดท้าย ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้คนไข้ของเราที่อยู่ในมือของเราอะหาย แต่เราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับมันได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีได้มีโอกาสรู้จักกับครูเจนนะคะครูเจนเข้ามาทำในเรื่องของตรงจุดนี้ มันเลยทำให้พี่ทำงานง่ายขึ้น มันก็เหมือนแบ่งกันรับช่วงต่อไม้ต่อกันนะคะ ก็คือ พวกเราก็สกรีนคนไข้สกรีนกรุ๊ปถ้าคนไข้ที่ CKD Stage 4 Stage 5 ที่ไม่ฟอกเลือดไม่ฟอกไต เราก็ส่งให้ครูเจนเพื่อช่วยประเมินในการทำ Advanced Care Plan ต่อ แล้วก็ครูเจนก็จะส่งเคสกลับมาให้เราว่าเคสนี้ตัดสินใจจะทำอะไร หรือว่าตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่บ้านเลือกที่จะบอกใคร เลือกที่จะใส่ท่อไม่ใส่ท่อประมาณนี้ค่ะพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ฟอกไตตั้งแต่อายุ59แล้วแต่ป้าไม่ไม่ไม่ฟอกก็คือ ไปรับรายละเอียดจากข้างนอกมาว่ามันเป็นมันเป็นอย่างมันน่ากลัวมากๆที่เขาพูดให้เราฟังอะนะ เราก็เลยไม่กล้าตัดสินใจทำพอดีน้องเจนมาหาน้องเจนก็มาแนะนำให้ดูให้เออว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะ น้องเจนก็พาไปบ้านคนที่เขาฟอกก่อนแล้วอะแล้วก็เลยตัดสินใจลูกหลานมาญาติพี่น้องมาคุยกัน เออ ก็เออตัดสินใจทำเลยยังไงอยู่ได้ต่อยสักหน่อยก็ยังดี อย่าบอกนะ แกเป็นคนที่อยู่ในระแวกบ้านพี่เนาะ มารู้ว่าแกป่วยตอนที่พี่มาทำคลินิก เหตุที่ทำให้แกเลือกที่จะไม่ฟอก เพราะว่าเราเห็นว่าถ้าฟอกแล้วจะดีอะ่ะก็ค้นพบว่าแกกังวลเรื่องจะไม่มีใครไปส่งไปที่โรงพยาบาล ังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของการฟอกไตที่มันสูง ก็เลยให้ทางเลือกค่ะว่าจริงๆแล้วเราสามารถฟอกไตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย โดยการฟอกทางหน้าท้องเนาะแต่ว่าต้องฟอกที่บ้าน เรื่องเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ยาก แล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากกว่าที่จะโยนให้โรงพยาบาลรับผิดชอบที่เดียว หรือครอบครัว ครอบครัวหนึ่งที่มีผู้ป่วยอยู่ตรงนั้นเนี่ยรับผิดชอบแค่เพียงอย่างเดียว ทุกคนในสังคมเนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาท ช่วยซัพพอร์ตทั้งเรื่องออการดูแลการสูญเสียนะคะแล้วก็ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องความตาย มันมีคนบางคนที่รับไม่ได้กับคำว่าตายอะ่ะแต่พี่ก็ยังไม่เลิกที่จะพูด เพราะว่าพี่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะที่จะพูด แต่ว่าถ้าเราไม่พูดเลยคำนี้มันจะหายไปอ่ะพี่เจนไม่อยากให้คำนี้มันหาย เพราะว่ามันเป็นปลายทางชีวิตของเรา